การปลูกข้าวนาดำ การปลูกข้าวนาดำเป็นวิธีดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษากำจัดโรคมแมลง และวัชพืช เพราะการปลูกห่างกันทำให้ข้าวแต่ละกอ ได้รับอาหารและแสงแดดสม่ำเสมอ ซึ่งระยะปักดำจะขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ข้าว 1. ข้าวไวแสงหรือข้าวนาปี เช่น ข้าวหอมมะลิร้อยห้ากข15 ปทุมธานี60 ควรใช้ระยะปักดำ 25 คูณ 25เซนติเมตร 2. ข้าวไม่ไวแสงหรือข้าวนาปลัง เช่นสุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1สันปะตอง 1 ควรใช้ระยะปักดำ 20 คูณ 25เซนติเมตรโดยปักดำ 1-3 ต้นต่อจับ ลึก 3-5 เซนติเมตร และระดับน้ำ 5-10เซนติเมตร